presented by Isuzu D-Max Stealth. ื่อนยังไม่มาอีกจะมาทำงานกันไหมเนี่ยเออนั่นดิเมื่อไรจะมาก็ไม่รู้เออชักช้าดีไรนั่นแหละไม่มาสักทีคนก็รอเนาะ two thousand years later ทำไมมาช้าจังพอดีเมื่อคืนกลางวันมาช้าแล้วก็นะ A few moments later ไปพวกเล่นเล่นเกมกันดีกว่าเลยีัวแม่งเลยเราอ่ะเไปกลัวเว้ยงงเพื่อน ถึงเราก็ไม่มาช่วยทำเล่นแต่เกมเดี๋ยวมึงจะเย็นดิกูเรื่องคนละเกมไม่ซับเอาหน้าเดี๋ยวเพื่อนก็มาช่วยเองแหละอืมโอเคช่วยเพื่อนด้วยนะคะช่วยกันด้็นนะครับได้พี่เดี๋ยวผมขอได้เกมตาหนึ่งครับได้เลย One eternity later พวกบวกแม่งเลยพวก ตุรกี้มันจะยินเป็นไรเออนี่เนาะเฮ้ว่าเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าเออว่าเพื่อนว่าทำงานเยอะเออว่ะไปดีกว่า เมื่อกี้เราขอโทษนะเราลงลงไปหน่อยอะไม่เไรเราก็ขอโทษเหมือนกันเราไมาใช่มาทำงานกนดีกว่า การทำงานร่วมกันนะครับ กับผู้อื่นเราต้องมีความอดทนและความตรงต่อเวลาครับมีความรับผิดชอบ แล้วก็รู้จักอภัยให้ผู้อื่นครับผม